สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธี การประกอบพัดลมอาตลิ ชนิด ตั้งโต๊ะนะครับ อันนี้ก็ขนาดใบพัด 16 นิ้วนะครับตัวนี้ก็อาตลิรับประกัน 3 ปีนะครับ รุ่น HT ขีด T 16 M5 นะครับ ก็ ครื่องมือในการประกอบก็มีแค่ไขควงแฉกกับไขควงแบนนะครับ นี่ก็คือรูปลักษณ์มัน ก็เดี๋ยวเราจะแกะนะครับ ชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับ ก็อันแรก แรกนะครับตะแกงตะแกงพร้อมใบพัดถือดีๆีวาง อันนี้คือตะแกงพร้อมใบพัดนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวบอดี้มันนะครับเรียบร้อย นี่คือตัวบอดี้มันนะครับสีม่วง ก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น หน้ากากก็เดี๋ยวเราจะประกอบนะครับ ก็ไม่ยากนะครับ ไม่ยาก ก็แกะพลาสติกออก เนี่ยเขาสติกออกนะครับ ก็จะเห็นเป็นรูปลักษณ์บอดี้อย่างนี้นะครับ นี่คือตัวพัดลมนะฮะก็ฮัตลินะครับ มาตรฐานอุตสาหกรรมนะ อันนี้ขนาด 16 นิ้วนะครับ นี้ยไ่เราควนเอาแค่ตัวพัดลมวิธีการนะครับก็ หมุนตัวนี้ออกนะครับนะฮะหมุนออกก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ตัวนี้สายไฟออกมา แล้วก็ตัวนี้หมุนควนเข็มนาฬิกานะครับ ก็ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลำดับต่อมานะครับ เราก็มาดูตัวเนี้ย นะครับ อันนี้คือใบพัดนะครับ ขนาด 16นิ้วส่วนวางไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็คือตะแกรง อันนี้ข้างหน้า อันนี้ข้างหลังนะครับ วิธีการประกอบก็เห็นสองรูนี้ไหมครับหนึ่งสอง แล้วก็อันนี้ข้างล่างอันหนึ่งแล้วก็ใส่ตามรูนะครับ างหลังนะครับ มันจะเข้าล็อกมันพอดีนะฮะจากนั้นเราก็ใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับ เวลาหมุนเข้าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนเข้าไป เอาแค่ตึงมือนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้ครบนาทีแล้วก็กดเราก็จะใส่ใบพัด นะครับ นี่คือ ใบพัด 16นิ้วเวลาใส่นะครับ เราดูมันจะมีร่องมันอยู่ เห็นไหมครับมันจะมีร่อง ตรงนี้เอาร่องให้มันพาดตัวนี้นะแกนดำๆตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไป แค่นี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ฝา ฝาตัวนี้เวลาใส่กลับนะครับหมุนควนเข็มในกาเข้าไปนะครับวิธีหมุนก็จับใบพัดด้วย แล้วก็หมุนเข้าไปตึงมือนะครับ เรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็จะใส่ฝาปิดตะแกรงหน้า เราก็ดูนะครับว่ามันจะลงล็อกไหมตรงนี้ล็อกมัน มันจะมีล็อกมันอยู่นะครับ เนี้ยเนี้ยนะวิธีใส่ก็คือนะฮะแล้วก็ให้ฟันสองฟันเนี้ยเกี่ยวเข้าตรงเนี้ยนะครับ นไหมครับรุ่นใหม่มันจะมีรูบังคับอยู่ถ่ายตรงๆใส่เข้ามาเลยนะครับ แล้วก็กดเข้าไปนะครับให้มันเข้าล็อกทุกอันแล้วก็ใส่ตัวล็อกข้างล่างเลยครับ เห็นไหมตัวนี้กดล็อกเข้าไป ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการประกอบพัดลมนาตาลินะฮะขนาด 16 นิ้วนะฮะลำดับต่อไปเราก็จะไปทดลองนะฮะว่าหลังจากประกอบแล้วใช้งานได้ หรือไม่นะครับ เดี๋ยวเราไปทดลองกันสต็อปเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้เราจะทดลองเบอร์หนึ่งนะครับทำงาน ายลงเนี่ยโอเค เบอร์สองนะครับ เบอร์สองก็พัดลมก็ทำงานปกตินะครับ เบอร์สามนะฮะ โอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบพัดลมยี่ห้อฮตตารินะครับขนาด 16 นิ้ว ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ และผู้ที่สนใจนะครับ สามารถนำไปประกอบหรือติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็เยียมจบเท่านี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับฝากติดตามผลงานในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับ